ครูตีนะฮะอยู่ในสายกับเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วอะมาพูดคุยกับครูตีดีกว่าครูตีสวัสดีครับผม สวัสดีครับผมครูตีปีไหนปีใหม่ไปไหนมาไม่ได้ไปไหนเลยครับจำศีลอยู่บ้านครับ เหรอไม่ได้แต่แต่ไปแป๊บนึงไปก่อนหน้านั้นแป๊บนึงครูตีแป๊บนึงครูตีครับคำว่าจำศีลเนี่ยหนึ่งคือถ้าไม่ใช่กบไม่ใช่งูต้องเป็นหมีอย่างเดียวเลยนะพี่ คือไปก่อนหน้านั้นแล้วครับ ครับ ไปที่ตากมา อ๋อ ไปเที่ยวตากไปตากไปกึ่งเที่ยวกึ่งไปตามหาของครับของเพราะว่าใช่ใช่คือผมทำเกี่ยวกับพวกวัตถุมงคลอะไรพวกนี้ได้ไงครับทำมาสิบห้าปีแล้ว ครับ แล้วคราวนี้ย อย่างหนึ่งที่ตามหามานานคือเครือเถาหลงหรือเครือสาวหลงครับ อ่า แล้วคราวนี้ปรากฏว่าได้ข่าวว่าแถบนั้นมี ครับ แต่เช็คข้อมูลอะไรเสร็จแล้ว ก็เวลาปิดช่วงคริสต์มาสปุ๊บก็จับรถไปแล้วก็ไปเลย และแล้ว อืมและแล้วก็ได้มาครับ ครูตีมีรูปให้ผมดูหน้าดูตาไหมผมไม่เคยเห็นสักที เออผมส่งทางไหนได้ ทางไลน์นี่เลยเนี่ยส่งในห้องนี้ได้เลยฮะ เดี๋ยวผมเอาขึ้นให้ให้ดูครับอ่าโอเคครับงั้นเดี๋ยว ผมส่งให้ดูนะ เดี๋ยวนะอย่าบอกนะว่าอันนี้เกี่ยวข้องกับเรื่องที่จะมาเล่ากันในวันนี้ปะ ไม่ไม่เกี่ยวครับไม่เกี่ยวอันนี้คือมันเป็นเอ่อว่านอาถรรพ์ชนิดหนึ่งครับ ซึ่งมันต้องใช้เวลาพอสมควรกว่าจะได้มาครูตีครับ เพราะว่าส่วนครับผม เมื่อวานเนี้ยครูตีมีโอกาสเปิดช่องผมฟังบ้างไหมเมื่อวานนี้ ผมเพิ่งจะกลับมาได้แล้วผมก็มาเคลียร์งานต่อผมไม่ได้ฟังอะไรเลยครับ คุณผู้ชมคุณผู้ฟังจะเชื่อเรื่องนี้ไหมฮะคุณคุณผู้ชมคุณผู้ฟังจะเชื่อเรื่องนี้ไหมฮะ ว่าความบังเอิญไม่มีอยู่จริงในโลก ครับผม เมื่อวานนี้ผมคุยกับพี่หยก แม่มณีเสร็จแมปแมปเลย เกี่ยวกับคำเกี่ยวกับเรื่องของว่าน แล้ว่านที่เราหยิบยกขึ้นมาคุยกันคือ เครือเขาหลงโอเค ผมส่งภาพให้ในห้องเตรียมเล่าผมไม่รู้ว่าถูกต้องไหมผมส่งให้ในนั้น ได้มาเรียบร้อยครับ งั้น โอเค อุ้ยคุณผู้ชมงั้นเดี๋ยวผมอธิบายอ่ะเดี๋ยวผมขออนุญาตสองสองวิอ่ะ เอาลงในสตรีมให้ดูครับ ได้เลยครับได้เลยได้เลยคุณปีเอาอย่างนี้ครับคือเครือเถาหลงคราบเป็นคือที่จะเจอในป่าลึกนะต้องลึกมากพอสมควรเลย แล้วคราวนี้ในกรณีเครือเถาหลงครับที่สาเหตุที่ชื่อว่าเถาหลงบางที่ก็เรียกว่าสาวหลงบางที่ก็เรียกว่าเขาหลง เพราะสาเหตุคือถ้าใครไปฆ่ามันครับ จะหลงทาง อืม บางคนหลงตายอยู่ในนั้นเลยในป่าเลย ครับ อืมตามตำนานบอกว่า ถ้าเกิดตรงไหนที่มีเยอะเขาเชื่อว่านั่นคือทางเข้าออกมีนรับแลอืม นะครับ แล้วคราวนี้วิธีสังเกตของพวกนายพรานหรือชาวป่าที่สนใจจะเก็บพวกนี้เขาจะไปสังเกตว่าตรงจุดไหนมีสัตว์ตายเยอะ ๆแสดงว่าตรงนั้นมีแม้กระทั่งพวกซากนกก็ตามนะครับ เพราะว่าเขาเชื่อว่าถ้านกบินผ่านนกมันก็จะบินบนหนีนั้นนะจนตกมาตายหลงอยู่แถบนั้นไปไหนไม่ได้ ออ่า ครับ ดังนั้นต้นของมันจริง ๆ มันจะต้องเป็นเกลียวยิ่งขดเป็นตัวเอเออตรงกิ่งของมันเองก็ต้องขดเป็นวงกลม แล้วตัวมันเองครับ ก็ต้องวนขดไปขดมาเหมือนกันมันถึงได้ชื่อว่าเถาหลกครับ ครับ แล้วคราวนี้พุทธคุณของมันคือ ต้องมีคนต้องเป็นคนที่รู้เรื่องเลยนะครับ นำมาเวลาเอามาปุ๊บต้องมีวิธีพีขอ ขอเสร็จปุ๊บต้องให้พระเกจิหรือผู้รู้จานอักขระกำกับไว้ด้วยในทุกกิ่งนะครับ ครับอ่าจากนั้นก็ต้องทำพิธีพรีขอแล้วก็สะกด แล้วก็ทำให้เกิดผลเป็นเชิงบวกแทนนะครับ เช่น ใช้คำว่าหลงในที่นี้ก็คือ ถ้าเป็นร้านค้าขาย เวลาร้านอื่นขายไม่ได้ครับ แต่ร้านเราอ่ะคนจะหลงเข้ามาหรือถ้าเกิด ถ้าเกิดเป็นเกี่ยวกับเจรจาการค้าเขาจะหลงฟังคำพูดเรา แล้วก็เชื่อในสิ่งที่เราพูด ถ้าเป็นเกี่ยวกับเสน่ห์ชายหญิง ก็คือการให้ไม่ตรงข้ามสนใจ ประมาณนั้นนะครับ ซึ่งอันนี้ที่ได้มาพระเกจิ ร่วมกันปลุกเสกร้อยเก้าลูกครับ ครู ครูตี ผมจะบอกว่านี่คือครั้งแรกในชีวิตผมที่ผมมีโอกาสเห็นเครือ เขาหลงที่เป็นลักษณะเหมือนเถาวันเป็นที่เรียบร้อยแล้วครั้งแรกเถาวันทั่วไปที่จริงเลยเส้นๆใช่ไหมครับผมเห็นเถาวันผมแยกแยะออกทันทีแล้วครับณตั้งแต่วันนี้นะ ผมจะบอกคุณผู้ชมผู้ฟังแบบนี้ว่าผมมีโอกาสเดินเข้าป่า แต่ก่อนเป็นเป็นคนชอบเดินป่าครับ แล้วก็ไปดูสำรวจป่าไปเดิน เที่ยวน้ำตกที่อยู่ในป่าอะไรเงี้ยเถาวันจะมีลักษณะของการบิดเกลียวที่เกลียวมันกว้างกว่านี้ฮะ เกลียวมันจะไม่แคบขนาดนี้ เกลียวมันจะไม่ต่อติดกันขนาดนี้นะฮะ แล้วก็ลักษณะ มันจะเหมือนแบบยืดยืดเป็นตาไม้ของเกลียวอะไรอย่างเงี้ยห่างๆกันช่วงหันของมันจะประมาณถ้าสมมติว่าแขนผมเป็นเถาวันมันจะเริ่มหมุนเกลียวแบบนี้ หมุนมาฟื้ไปอย่างนี้นะฮะแต่คุณผู้ชมคุณผู้ฟังลองดู เคลือเขาหลงดีๆฮะเกลียวละเอียดมากใช่ครับ ดังดังนั้นอย่างที่คุณมีบอกครับ ในอินเทอร์เน็ตมีครับมีเยอะด้วยอแต่ก็คงต้องใช้คำว่าจริงปลอมไม่รู้ ใช้คำว่าบางส่วนหนึ่งไม่ไม่แท้แล้วกันครับ อ่าครับ บางที่อาจจะแท้ก็ได้แต่พี่หนุ่มส่วนใหญ่ส่วนหนึ่งก็จะครับ มันไม่แท้ครับนะครับ แล้วก็บางที่เจอแท้ครับ แต่ไม่ได้มีการสะกดอะไรไว้เลยครับมันก็กลายเป็นว่าเป็นไม้ธรรมดานันยังอยู่ อ่า ใช่ มันยังเป็นว่าเราถันอยู่ ดังนั้นการที่จะไม่เกิดพู้ธึุณเชิงบวกครับ ต้องเป็นคนที่มีความรู้ในด้านนี้ครับนะครับ ก็เลยไปเกือบจะออกพม่านะครับอีกนิดนึงนะครับไปตามหาถึงนู่นเลยนะครับ อืม เอาเป็นว่าผมเชื่อว่า เดี๋ยวเรื่องเนี้ยเกี่ยวกับเรื่องของเครือเขาหลง เนี่ยครูตีอาจจะมีไอเดียความรู้ เกี่ยวกับเรื่องของคอนเทนต์ ในเรื่องของการมีชักมีเตรียมเตรียมไว้ในระดับหนึ่งแล้วต้องรีบลงครับ ผมกำลังผมกำลังโปรโมทข่าวไงคุณวีผมกำลังโปรโมทให้เลยปีปีหกปีหกสี่มีข่าวดังมากเลยพระธุดงค์ติดอยู่ในป่าสามรูปครับ แล้วคราวนี้เจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยไปช่วยกว่าไปช่วยได้ครับ ก็เกือบจะมรณภาพันแล้วนะ หลงอยู่ในนั้น สุดท้ายแล้วพระธุดงพูดชัดเจนครับ ว่าเขาไปข้ามเครือเขาหลงมา หาทางออกยังไงก็ไม่ได้ครับ ติดอยู่ในนั้นจนเป็นข่าวดังทั่วประเทศในเวลานั้นเลยครับครูตี วีอ่ะขออนุญาตนะคุยกับครูตีเรื่องนี้ใช้เวลาแป๊บหนึ่งครับครูตีเข้าป่าไปหาเครือเถาหลงครั้งนี้ ไปกับพรานไหมผมผมไม่ได้เข้าป่าครับเพราะว่าต่อให้เข้าป่าได้ ได้เครือเถาหลงมามันก็จะเป็นของที่เป็นอาถรรพ์มันใช่เลยไม่ได้ เพราะผมไม่รู้วิธีตรงนั้นผมไปตามหาที่เออต้องบอกว่า ได้รู้จักเพื่อนๆที่อยู่ในกลุ่มเครื่องรางของขลังว่าที่นี่น่าจะมีอะไพอที่นี่น่าจะมีปุ๊บก็บุกไปถึงวัดเลยครับครับ ซึ่งเป็นวัดแห่งหนึ่ง ซึ่งเอ่อวัดแห่งนี้ครับ เป็นวัดที่รวมความเชื่อความศรัทธาของไทย แล้วก็พม่าไว้ด้วยกันดังนั้นวัดนี้จึงมีศิลปะต่างๆนานาหลายอย่างนะครับ แล้วก็พิธีต่างๆเหมือนกัน อันเนี้ยคืออันเนี้ยคนพม่าหามาแล้วก็ทางวัดนี้ จัดพิธีสืบชะตาดวงครับปีหกสี่ครับนิมนต์พระมาร้อยเก้ารูปแล้วก็นำเครือเถาหลงนี่ครับ เข้ามาในพิธีนั้นเพื่อทำพิธีต่างๆ ครับเพื่อให้เครือเนี้ยเกิดผลสูงสุดครับประมาณนั้นครับ แล้วตอนไปถึงมันก็เหลืออยู่แค่นิดหน่อยครับอืต้องบอกว่าไปขอความเมตตาจากหลวงหลวงพี่ท่านหนึ่งว่าผมขอความเมตตาเข้าชมในกุฏิได้ไหมครับ ครับสุดท้ายคุยไปคุยมาครับหลวงพี่ให้เมตตาก็เลยได้มาครับ ได้มาส่วนหนึ่ง ไปเห็นสิ่งนนี้ สิ่งนี้ไม่ได้ถูกวางให้คนทั่วไปได้เห็น อยู่ในกุฏิส่วนตัวของพระถูกไหมฮะ มีเห็นครับเห็นอยู่สองกอเล็กนะแต่ผมรู้สึกว่าต้องตื้อครับเพราะบางอย่างมันต้องตื้อ เพราะเรารู้สึกว่าเรามาที่นี่แล้ว เราก็อยากจะรู้ข้อมูลต่างๆก็มีการนั่งคุยกับหลวงพี่ด้วย เรื่องของข้อมูลต่างๆเพิ่มเติมอะไรประมาณเนี้ยครับครับกว่าจะได้มาก็ใช้เวลา ตอนแรกกะจะไปเที่ยวชมวัดด้วยครับ สุดท้ายแล้ว ไปอยู่กับหลวงพี่อ่ะซะส่วนใหญ่ครับ เลยแทบไม่ได้เที่ยวชมวัดเท่าไหร่ครับ แต่วัดนั้นก็ทำ ก็ถ่ายวีดีโอถ่ายอะไรมานะครับ เดี๋ยวก็จะลงในคลิปเหมือนกันอ่ะใครนะฮะรอเรื่องราวความรู้เกี่ยวกับเครือเขาหลง เกาะเพจคุณครูตี มีเรื่องเล่าไว้หน้าบัตรเดี๋ยวนี้ครับ ไปกดซัดเดี๋ยวนี้ซับตะไคร้ไว้เลยนะฮะเพราะว่าผมต้องบอกแบบนี้ว่าผมดันหลวมตัวฮะใช้คำว่าหลวมตัว ไปกดฟังครูตีเล่าเรื่องราวประวัติต่าง ๆ เกี่ยวกับ ความเชื่อใด ๆ ก็แล้วแต่สองคลิปเท่านั้นฮะสองคลิป เอาผมให้ในแค่สองคลิป ที่เหลือครับ ชีวิตฝังอยู่กับครูตีไปเป็นที่เรียบร้อย โอ้โห ขอบคุณครับ หาหาทางออกไม่เจอหาทางออกไม่เจอเพจอื่น อะไรอื่น ๆ เราอาจจะแค่รู้จักครับ แต่ถ้าไปเพจครูตี คุณจะได้ความรู้ คุณจะได้ที่มาที่ไป และคุณจะได้อะไรบางอย่างที่คุณรู้สึกว่า เออ คุณได้ปฏิปต่อเรื่องอื่น ๆ เพิ่มเติมจากเพจของครูตี ไปตามมาเลยครับใน YouTube นะฮะผมขึ้นชื่อไว้ให้แล้วว่า ครูตีมีเรื่องเล่าอ่ะเรื่องของเครือเขาหลงมากเลยครับ เรื่องของเครือเขาหลงเราเอาไว้ประมาณนี้เดี๋ยวผมเชื่อว่าเดี๋ยวครูตีคงมีคอนเทนต์มาดู เราไปตามดูที่เพจของครูตีแล้วกันนะฮะวันนี้เรื่องเล่าที่ครูตีเอามาฝากเราคือของอาถรรพ์ใช่ครับ แต่ก่อนเล่าขอเวลานิดเดียวครับ ได้ครับ ขอกล่าวถึงพี่ศักดิ์นิดนึง แต่แต่อันนี้อันนี้ไม่ได้ไม่ได้ตู่โจมโจมตีกันครับได้เลยได้เลยขอบคุณพิศักที่ขอบคุณพิศักที่เราลึกถึงนะครับเออแต่คราวนี้ครับ ที่บอกว่าผมไม่อ่าไม่รับแอลกอฮอล์ไม่เลยคือผมไม่ดื่มแอลกอฮอล์จริงๆครับคุณเมย์เออต้องบอกงี้ว่าคือเมื่อก่อนเนี้ยตอนที่เรียนมหาลัยใกล้จะจบแล้วปรากฏว่าตอนนั้นก็มีดื่มกับเพื่อน ๆครับ ปรากฏว่ามีพ่อประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต เสียไปกระทันหันเลย แต่ว่าเมื่อวานยังคุยกันอยู่วันรุ่งขึ้นคุณพ่อเสียเลย อืนะครับพ่อประสบเหตุแล้วก็ไม่ได้เจอกัน ครับ อืมแล้วคราวนี้ก็เลยปรากฏว่า ตอนนั้นเราก็เลยรู้สึกว่า เออชีวิตมันไม่แน่นอนเลยเนาะครับ มันวันเมื่อวานเราเพิ่งเจอวันนี้เราไม่เจอกันแล้วว่าอืมันก็เลยเป็นสิ่งที่สะท้อนใจเราว่าเอ้ยถ้างั้นต่อไปนี้เราจะใช้ชีวิตอย่างมีสติครับ มีสติในตลอดเวลาเลย คือผมก็เลยเริ่มเรียนว่าคำว่าสติมันคืออะไรบ้างหนึ่งในนั้นคือการดื่มแอลกอฮอล์ ผมไม่ได้ว่าทุกท่านที่ดื่มนะครับมีสิทธิ์ตามสบายเลยนะไม่ใช่ตัวผมเฉยๆผมก็เลยมองว่าต่อจากนั้นมาผมจะใช้ชีวิตที่มีสติร้อยเปอร์เซ็นการตัดสินใจของผมทุกครั้ง ผมจะพูดได้เต็มปากว่า ไม่มีสักครั้งเดียวที่ผมมีอะไรทำให้ผมสติไม่ครบร้อยครับ ดังนั้นตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ ผมไม่เคยแตะแอลกอฮอล์เลยครับ โชคดีมากเลยครับครูตีที่ครูตีคิดได้แบบนี้ เนี่ย ผมก็มีครูตีเป็นไอดอลนะครับ ทุกวันนี้ครูตีรู้ไหมผมต้มน้ำเก๊กฮวยกินนะครับ เนี่ยโอ้ดีมากเลยครับตั้งแต่นั้นผมผมไม่แตะผมผมไม่ผมไม่แตะแอลกอฮอล์อีกเลยครับ นะฮะตั้งแต่นั้นผมผม ไม่ ไม่ยุ่งเกี่ยวกับแอลกอฮอล์เลย ผมเนี่ยล่าสุดที่สักมาที่บ้านผมก็ต้ม ไอ้น้ำเช็คน้ำเก๊กฮวยรอไว้สองหม้อใครใครกินก็ไปตักกินใครไม่ใครกินก็นั่งดู มันมันเย็นผม ผมติดใจคาว่าต้มไว้สองหม้อจังเลย สีมันสีเหลืองใช่ไหมครับ สีเหลืองเนาะสีเหลืองครับ สีเหลืองโอเคสีเหลืองโอเคโอเคงั้นว่าเข้าใจตรงกันครับครับ โอเคมาเรามาเข้าเรื่องนี้กันดีกว่าเรื่องครับ ครับ โอเค นะครับอย่างนี้ครับ เอ่อเรื่องนี้ครับก็ลองเริ่มต้นเข้าตามสูตรนะครับ ก็สวัสดีคุณบีทีมงานและท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับครับ เรื่องนี้ครับ ได้รับฟังมาจากอาจารย์ที่ผมเคารพครับเคารพมากด้วยต้องบอกเลยว่า ปัจจุบันเนี้ยครับ อาจารย์ท่านเออแก่มากแล้วอาจารย์เล่าให้ฟังว่าย้อนไปประมาณสิบห้าปีแล้วครับ อาจารย์ได้รับเชิญให้ไปทำพิธีบวงสรวงพิธีหนึ่งที่จังหวัดภาคอีสานโดยงานครั้งเนี้ยครับ อาจารย์ไม่ได้เอาค่าแรงใดๆเลย ไม่ว่าจะเป็นค่าเดินทางค่าใช้จ่ายหรือค่าใดๆทั้งสิ้นสาเหตุมันมีครับเพราะว่าพิธีบวงสรวงครั้งเนี้ย เป็นพิธีทำเพื่อบูรณะ สังขนาดใหญ่ ที่วัดแห่งหนึ่งครับ โดยวัดแห่งนี้ครับ ตอนนั้นแทบจะเป็นวัดร้างแล้วครับ มีหลวงปู่เป็นพระชราอยู่รูปเดียวทั้งวัดทำให้ชาวบ้านก็ไม่ค่อยเข้าวัด วัดเนี้ย เท่าที่ควรครับ อืมแล้วคราวเนี้ย ในปีต่อมาครับ เออในปีนั้นนะครับ ผู้นำชุมชนเขาก็มองว่าเฮ้ยเราจะปล่อยให้วัดเนี้ย มันเป็นแบบนี้กันไปเรื่อยๆหรอ เราจะช่วยกันบูรณะวัดแห่งนี้ไหม เพราะยังไงวัดนี้เป็นวัดเก่าแก่อยู่ชุมชนมานานแล้วนะ ทุกคนก็เลยลงความเห็นว่า โอเคงั้นเรามาช่วยกันเถอะก็เลยมีการเริ่มต้นครับ ซ่อมกำแพงวัดบ้างทาสีบ้างถางหญ้าบ้าง ตัดต้นไม้รกๆชาวบ้านตัดต้นไม้ตัดหญ้าถางโพงไปเรื่อยๆครับ เพื่อให้พื้นที่จากที่มันรกร้างมันกลายเป็นลานโล่งๆครับปรากฏว่าหลังจากที่ตัดเสร็จครับชาวบ้านไปเจอสารเข้าสารหนึ่ง ตรงส่วนหลังวัด เป็นสารที่ค่อนข้างจะสุดโทมครับอแล้วคราวนี้ชาวบ้านก็เลย เฮ้ย มันสารอะไรวะ พอถางหญ้าถางต้นไม้ลึกเข้าไปอีกครับ ก็เลยรู้ว่าสารที่เจอตอนแรกที่สุดโตมันะครับ เป็นแค่สารเล็กพอถัดจากนั้นตรงเข้าไปลึกอีกหน่อย จะเป็นสารใหญ่ ครับ ลักษณะของสารครับคุณวีอยากให้เจอกันอย่างนี้ว่า มันเหมือนลักษณะเหมือนภูเขาแล้วด้านล่างมันเป็นถ้ำยอมๆครับ อืที่คนต้อง ก้มตัวแล้วมุดแล้วคานเข้าไปถึงจะเข้าไปข้างในได้ครับนะครับ แต่ถึงเข้าไปด้านในก็ต้องนั่งยืนเต็มตัวไม่ได้ครับเพราะไม่สูงขนาดนั้น อ่าต่อจากตรงนี้ครับ เพื่อความสะดวกในการเล่าก็จะใช้คำว่าสารใหญ่กับสารเล็กแล้วกันนะครับสารเล็กคือสารไม้ที่ผูกพันอยู่ด้านนอกสารใหญ่คือสารที่ต้องมุดตัวเองเข้าไป สารเล็กครับ ลักษณะจะเป็นประมาณสารเพียงตา สารใหญ่เป็นถ้ำอย่างที่บอกถ้าวนี้ชาวบ้านก็คุยกันว่า อยากจะบูรณะศาลทั้งสองศาล อืม ดังนั้นเผื่อว่าถ้าบูรณะเสร็จ ชาวบ้านแถบนั้นหรือแถบอื่นครับ ได้ยินเรื่องวัดนี้ว่ามีศาลขนาดใหญ่อยู่ในถ้ำด้วยนะ คนอาจจะเข้าวัดมากขึ้นครับประมาณว่าถ้าไหว้พระที่วัดเสร็จแล้วก็มาไหว้ศาลด้านหลังต่ออะไรประมาณนี้ครับ อืม คราวนี้ชาวบ้านก็คุยกันว่าแต่ศาลด้านหลังอ่ะ จะทำพิธียังไงอ่ะเพราะว่าเราไม่มีความรู้ด้านนี้เลย ก็เลยไปปรึกษาหลวงปู่ครับ หลวงปู่ที่เป็นพระชรารูปเดียวของวัดหลวงปู่ก็บอกว่า เออ ท่านก็ไม่ไหวนะท่านก็ไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกัน เพราะท่านก็ไม่ได้ศึกษาเกี่ยวกับพิธีบวงสรวงต่างๆมาเลย แล้ว ท่านก็ชราภาพมากแล้ว ท่านก็ไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกันก็มีชาวบ้านคนหนึ่งครับ ชาวบ้านคนนี้เคยมาร่วมงานพิธีไหว้ครูที่บ้านอาจารย์เจ้าของเรื่อง อืชาวบ้านคนนั้นครับชื่อว่าตาชาติตาชาติก็อาสาว่า จะมาติดต่อเป็นธุระเชิญอาจารย์มาทำพิธีให้ อ่าซึ่งทุกคนก็เห็นด้วยครับ พอตาชาติมาถึงที่บ้านอาจารย์ ก็เล่าเรื่องทั้งหมดให้อาจารย์ฟังครับซึ่งอาจารย์นั้นเป็นคนใจดีอยู่ละท่านก็บอก ว่ายินดีไปทำพิธีให้นะ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆเลย อืมเพราะอย่างน้อยอ่ะถ้าศาลใหญ่ศาลเล็กนั้นอ่ะ บูรณะอะไรสมบูรณ์อาจจะเป็นกุศโลบายก็ได้ให้ชาวบ้านมาเข้าวัดมากขึ้นครับ อาจารย์เขาก็ถามข้อมูลคร่าวๆครับว่า ลักษณะของศาลเป็นยังไงกว้างประมาณไหนจะได้บอกให้ทางชาวบ้านจัดเตรียมเครื่องบูมสวงได้ถูกต้องครับคราวนี้สมัยนั้นครับ ชาวบ้านทั่วไปไม่ได้มีโทรศัพท์ถ่ายรูปได้เหมือนทุกวันนี้แน่นอนครับ ดังนั้นตาชาติก็ใช้วิธีบอกลักษณะครับ แล้วก็วาดภาพคร่าวๆให้อาจารย์ดูคราวนี้อาจารย์บอกว่า หลังจากที่ตาชาติวาดภาพให้ดูคร่าวๆเสร็จแล้วนะครับ ทั้งสารใหญ่สารเล็กเลย อาจารย์ผมบอกว่าตอนนั้นเห็นแล้ว รู้สึกอย่างแรกเลยคือกังวลใจมากๆาครับสาเหตุเพราะว่าในสารเล็กที่ตาชาติวาดภาพคร่าวๆให้ดูครับครับ ลักษณะด้านในมันเป็นรูปปั้นสองตนลักษณะคล้ายกับบางสิ่งที่อาจารย์ขอว่าอย่าใช่เลยเพราะถ้าใช่เนี่ย เรื่องน่าจะยุ่งแน่ๆอ่าตอนนั้นอาจารย์เขาก็บอกนี้ครับว่า ให้ตาชาติไปเตรียมของตามนี้ตามนี้อันนี้ก็จะกลายให้ตาชาติจดครับตาชาติก็จดไป จากนั้นอาจารย์เขาก็ดูตามตำราเลิกผ่านาทีเสร็จ ก็บอกตาชาติว่า โอเคเดี๋ยวจะไปทำพิธีให้ในวันนี้เวลานี้นะ ให้จัดการเตรียมเครื่องบวงสงให้เสร็จละกันพอถึงวันนัดครับ อาจารย์ก็ไปถึงพร้อมกับเอาของต่างๆ ที่เตรียมเตรียมไปด้วย ไม่ว่าจะเป็นเสียงตูนารอดเสียงพาพิล่าแล้วก็วัตถุมงคลต่างๆ ครับที่อาจารย์เตรียมไป พอเอาไปถึงครับ ก็ไปวางตรงโต๊ะพิธี ที่ตอนเนี้ยตาชาติกับชาวบ้าน รียมของบูงสวงไว้เสร็จหมดแล้วอาจารย์ก็จะการเอาเสียงไปวาง จากนั้นก็เดินไปที่ศาลเล็กครับ เพื่อดูว่าในศาลเล็กอ่ะมันใช่ตามที่ตัวเองคิดไหมแต่ที่เห็นตามรูปของตาชาติปรากฏว่าใช่ครับวีในศาลนั้นอ่ะข้างในเป็นตุ๊กตาสองตัว เป็นตุ๊กตาตางั่งตาแดงกับอีเป๋อตั้งไว้คู่กัน เฮ้ย ซึ่งตรงนี้ครับต้อง อธิบายให้ท่านผู้ฟังทราบนิดหนึ่งตาง่างนะครับบางคนเรียกไปว่าผาง่างผาง่างไม่มีนะครับ ครับตาง่างจะเป็นรูปปั้นที่มันจะมีสองแบบครับ ถ้าเกิดเป็นโชยาเพศชายเขาจะเรียกว่าไอ้หงะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นตาแดงๆจะเรียกว่าไอ้หยาครับ ศิลปะต่างๆ มันจะมีอาจจะเปลี่ยนแปลงไปได้บ้างใกล้เคียงกันครับ อืมอีเป๋อจะเป็นเอ่อรูปปั้นผู้หญิงนั่งแหกขาโชยาเพศนะครับ ซึ่งตังงั่งจะเป็นผู้ชายพกเพื่อที่ว่าจะดึงดูดพวกเพศตรงข้ามให้มารักมาชอบตัวเองครับ ส่วนอีเป๋อผู้หญิงจะพกเพื่อไว้ให้ดึงดูดผู้ชายซึ่งทั้งสองแบบเป็นอาถรรพ์ขั้นต้องใช้ว่าขั้นต่ำครับ ใช้ของสกปรกมาทำครับแล้วคราวนี้พอตั้งไว้ในคู่กันในศาลแสดงว่ามันต้องมีคนบูชาครับ อาจารย์เลยบอกว่ามันไม่โอเคเลยที่ว่าในศาลแบบนี้แล้วมี ไอ้งานกับอีเปิดมาอยู่คู่กัน แล้วด้านในมีถ้วยเล็ก ๆอยู่สองถ้วยครับในถ้วยมีคราบดำๆติดอยู่ซึ่งอาจารย์บอกมันคือเลือดที่น่าจะมีคนมาเส้นเอาไว้ และตอนนี้มันแห้งคาถ้วยไปแล้ว ชัดเจนครับวีว่าสารเล็กตรงเนี้ย ไม่ได้ทำขึ้นมาเพื่อบูชาพระบูชาเทพหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์สายขาวได้เลยแต่เป็นสารผีชัดเจนดังนั้นไม่ต้องพูดถึงเลยครับ ว่าแล้วสารใหญ่ด้านในจะมีอะไรบ้าง อาจารย์ก็เลยบอกกับตชาติแล้วก็คนที่เดินตามมาให้เข้ามาแค่สองคนพอนะเพราะว่าแค่สารเล็กอ่ะ ก็เอาเรื่องมากแล้ว ครับ ถ้าเกิดไปเจออะไรในสารใหญ่เกิดจะยิ่งแย่อืมพออาจารย์ท่านเดินเข้าไปแล้วมุดเข้าไปถึงสารใหญ่ด้านในครับ ปรากฏว่าอาจารย์นั้นคิดผิดด้านในพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่ครับ ครับ ถึงจะดูเก่าแต่มันเข้มขังมากๆอ่ะอาจารย์ท่านก็เลยจุดธูปแล้วก็ทำพิธีบวงสรวงด้านในจนเสร็จครับ จากนั้นอาจารย์ก็มาทำพิธีด้านนอก ตามพิธีนะครับพิธีบวงสรวงเทพยดาด้านนอกเสร็จให้ช่วยคุ้มครองสถานที่แห่งนี้แล้วก็บริเวณวัดโดยรอบจนเสร็จทุกคนก็คิดว่าโอเค จบพิธีเรียบร้อย ปรากฏว่าอาจารย์บอกว่าอย่างนี้ครับ ยังไม่จบ เพราะยังเหลืออีกพิธีหนึ่งทุกคนก็งงครับว่าถามว่าพิธีอะไร อาจารย์บอกว่าพิธีถอนสารถ้าไม่ถอนสารเล็กออกเรื่องไม่สงบแน่นอนอ สาเหตุที่บอกกันครับ อาจารย์บอกว่าในนาทีแรกที่เห็นด้านในเป็นไอ้งันงกับอีเป๋อครับ แล้วก็มีการเส้นไหวด้วยเลือดครับเพื่อให้ลิ้นของทั้งสองตนเนี้ยรุนแรงมากขึ้น อาจารย์เขาก็เลยเอามีดหมอที่เตรียมมาครับ กรีดที่ประตูของศาลครับ เพื่อไม่ให้อาถรรพ์ตรงนี้มันออกมาปรากฏว่าอาจารย์เห็นผู้ชายไม่ใส่เสื้อครับรบใส่แต่กางเกงขาดขาดตนหนึ่งตาแดงก่ำเลยตาแดงเหมือนเลือดยืนอยู่ใกล้ ๆ ชาวบ้านที่มาอยู่ในพิธี อื แล้วก็เห็นผู้หญิงคนหนึ่งที่สวยมาก แต่จ้องมาทางอาจารย์แบบอาฆาตมากๆ เลยยืนอยู่ในกลุ่มพวกชาวบ้านผู้ชาย อืมแค่นั้นอาจารย์รู้เลยครับว่าตอนเนี้ยจะทำอะไรไม่ได้ เพราะทั้งสองคนที่อาจารย์เห็น มันคือวิญญาณที่สิงในตาง่างกับอีเปิดแน่นอนครับ ถ้าอาจารย์ทำอะไรลงไปที่ศาลในเวลานั้นครับชาวบ้านแถบนี้อาจจะเกิดอันตรายเพราะดวงวิญญาณทั้งสองดูด้วยแน่นอนเลยอืมแล้วคราวนี้ครับ อาจารย์บอกว่าหลังจากที่ทำพิธีบวงสรวงทุกอย่างเสร็จครับ ตรงนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับ แต่สิ่งที่อาจารย์บอกว่า ทุกครั้งที่ทำพิธีบวงสวงต่างเสร็จสิ้น ครบทุกขั้นตอน มันจะมีความรู้สึกว่าสถานที่นั้นสว่าง มีเคยเจอไหมครับว่า บางที่บางบ้านที่เรารู้ว่าเป็นบ้านที่มันมีสิ่ง เออไม่ดีอยู่หรือมีวิญญาณหรือมีอะไรอยู่ต่อให้เขาเปิดไฟสว่างแต่เราจะดูว่าบ้านนั้นมืดๆใช่ลึมดังนั้นเหมือนกันครับเขาเลยบอกว่าอาจารย์บอกว่าสถานที่นั้นนะ จริงๆอ่ะมันทำที่เสร็จขั้นตอนแล้วมันต้องสว่างทั้งหมดในความรู้สึกครับ แต่มันมีที่เดียวที่มันยังมืดอยู่คือตรงสารเล็กนั้นนะครับครับ อาจารย์บอกว่าตอนเนี้ย ตอนแรกมันถอนไม่ได้เพราะว่าพิธีต่างๆยังไม่สมบูรณ์ แต่ตอนนี้ถอนได้แล้ว เพราะว่าที่รอบข้างสว่างหมดแล้วเทพยดาต่างๆรับรู้หมดแล้ว ดังนั้นถ้าถอนสารตอนนี้อาถรรพ์ต่างๆ จะไม่โดนผู้คนที่อยู่ในพิธีครับ คราวนี้ครับ อาจารย์บอกว่า หลังจากนั้นครับ ท่านก็เลยเดินไปที่ศาลนั้น อืแล้วคราวนี้ครับ อาจารย์บอกว่าตอนเนี้ย มีเทพยดาอยู่ที่นี่หมดแล้ว เราถอนศาลนี้ออกกัน คราวนี้ครับ ผมถามคุณวีว่า คุณวีสงสัยไหมครับว่าทำไมศาลเล็กเนี้ยมันถึงต้องมาตั้งอยู่ตรงนี้ เหมือนเอามาสะกดไว้หรือเปล่า กำลังคิดอยู่เหมือนกันว่าสารเล็กกับสารใหญ่มันมีความขัดแย้งกันในความรู้สึกผมอยู่นะ โอเคเป๊ะครับ ผมถามอาจารย์อาจารย์บอกว่าก็เพราะเหตุนี้แหละ เขาถึงต้องทำให้สารเล็กแรงมาก แล้วก็อันตรายมากถ้าจะดีถอน ครับสาเหตุเพราะเทวดาที่ที่มาในพิธีที่ท่านอาจารย์สื่อสารเขาบอกว่ามันมีคนใจชั่ว เขามาตั้งไว้เพื่อให้ต่าง่านกับอีเปอร์ครับ สะกดเส้นทางและบังตาคน ไม่ให้สังเกตเห็นบัดนี้ มันจะได้ทำให้วันเนี้ย ตกต่ำไปเรื่อยๆ ครับพระพุทธที่พระพุทธรูปที่อยู่ด้านในครับ ไม่ได้คลายความศักดิ์สิทธิ์ลง แต่ว่าเส้นทางก่อนที่คนจะเดินไปถึงนะมันต้องเจอสารเล็กเนี้ย แล้วสารนี้มันอาถรรพ์โดนใจให้คนเปลี่ยนใจไม่เข้าไปแล้วก็ให้กลับบ้านไปเลยบ่อยๆ เข้าคนก็ไม่เข้าวัดครับ ส่วนคนที่ทำมันคือหมอผีคนหนึ่งทำไว้เพราะว่าไม่อยากให้ชาวบ้าน พึ่งพระมีเรื่องอะไรเดือดร้อนก็ให้มาพึ่งตัวเอง แล้วตัวเองก็ได้ลาบสักการะต่างๆ ครับ แต่ตอนเนี้ยการตามสนองไปแล้ว เพราะว่าเท่าที่อาจารย์ทราบคือเขาหมอผีนั้นทุกคนยิงตาย เพราะว่าคนนั้นอ่ะเชื่อหมอผีต้นเหตุทำให้บ้านตัวเองแตกแยกเมียนอกใจไปหาคนอื่นึ่งก็เลยเอาเอาปืนมายิงหมอผีคนนั้นตายครับ เออ แต่คราวเนี้ยหลังจากหมอผีตาย ก็ไม่ได้มีใครยุ่งกับสารนี้ครับเพราะว่าไม่มีใครรู้ว่ามีการทำสารเล็ก สะกดทุกอย่างเอาไว้แล้ววัดเนี้ย มันก็เลยคนไม่เข้า ก็เลยเริ่มล้างไปเรื่อยๆ ต้นหญ้าเอ่ยต้นไม้เอ่ย ก็ขึ้นลกจนปิดบางสารเล็กเนี้ยจนวันนั้นที่ชาวบ้านมา ช่วยกันถางออกถึงได้เห็นครับคราวนี้ครับ อาจารย์เขาทำพิธีถอนสารโดยระหว่างทำพิธีก็ให้ชาวบ้านผู้ชายครับเอาผ้าขาวมามัดมามาที่สารแล้วช่วยกันออกแรงดึงเพื่อโคนสารน่ะลงไปครับ แต่ปรากฏว่าดึงเท่าไหร่ก็ไม่ลงครับ คนที่ดึงเขาบอกพยายามดึงเต็มที่ครับดึงเต็มแรงก็ไม่ลงอาจารย์บอกว่าคนที่ดึงอ่ะเขาไม่เห็นอะไรแต่ภาพที่อาจารย์เห็นน่ะ คือมีผู้ชายตาแดงคนเดิมอ่ะครับ ยืนอยู่แล้วเอามือดึงสารเอาไว้ ส่วนผู้หญิงคนนั้นขึ้นไปนั่งยองๆอยู่บนสารทำให้สารมันไม่ขยื่นดึงเท่าไหร่ก็ไม่ขยื่นอืมอาจารย์ก็เลยจุดธูปครับแล้วอธิษฐาน ขอให้เทพยาเทพยดาที่อยู่ที่นั่น ช่วยคุ้มครองชาวบ้านด้วย แล้วตัวอาจารย์เองครับเขาก็เอามือล้วงไปเอาไอ้ง่างกับเปิดออกมาจากสารแล้วก็เอามีดหมอที่อาจารย์เตรียมมาครับตีดไปที่ท้องของรูปปั้นแต่ง่างกับอีเปิดได้ผลครับเพราะวิญญาณทั้งสองตนน่ะ ที่อาจารย์เห็นคือ ดิ้นไปดิ้นมาแล้วก็ออกจากสารไปเลย ครับ พอเราจังหวะที่วิญญาณทั้งสองตนออกไปจากสารครับ ชาวบ้านก็ดึงสารลงจากนั้นอาจารย์ก็เอาตางั่งกับอีเปิดนะครับ มาผูกได้สายสินเอาไว้คราวนี้ตอนแรกครับได้ฝากให้ตาชาติ เอาไปฝังดินลึกๆเอาไว้จะได้ไม่มีคนเอาไปทำอะไรที่มันไม่ดีอีก ครับ แต่ทุกคนในที่นั้นครับ ถึงจะไม่เห็นผีอะไรทั้งสิ้นเลย แต่ดูจากเสาสารที่ดึงเท่าไหร่ก็ไม่ลง หรือลมที่มันพัดแรงกันโชกตลอดเวลาที่ทำพิธี พอลาอาจารย์เอาสายสินพันไปง่ายๆเปิดลมดันสงบแต่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับ ครับ ชาวบ้านรับรู้ได้ด้วยตัวเองเลยว่า มันชัดเจนแล้วว่าของที่อาจารย์ถืออยู่มันแรงขนาดนประชาติก็เลยไม่รับฝากครับ ชาวบ้านแถวนั้นไม่มีใครรับฝากเอาไปฝังสิ้นเลย อืเขาบอกว่าอาจารย์เอาไปได้ไหมไม่อยากให้อยู่ในพื้นที่นี้เลย อืสุดท้ายครับ อาจารย์เขาก็เลยเอากลับมาบ้าน ทุกวันนี้รูปปั้นตาย่างกับอีเปิร์ครับยังอยู่ตรงฐานของพระพิราบที่บ้านอาจารย์ โดยอาจารย์เขาให้พระพิราบสะกดเอาไว้ครับ จะได้ไม่ทำให้ใครเดือดร้อนอีกครับผมก็เลยถามอาจารย์ว่าแล้วอาจารย์เคยใครสะกดสะกดตาย่างกับอีเปิร์นี้บ้างไหมอาจารย์บอกว่าเคยครั้งหนึ่งครับ มีคนมาบอกว่าเขาไม่เชื่อเรื่องคุณใส่บนดาบว่ามีอยู่จริง เพราะโลกมันไปไกลมากนะครับ อาจารย์ท่านก็อยากปราบพยศครับ เพราะว่ามาพูดกับอาจารย์แบบเนี้ย อาจารย์ท่านไม่ถึงครับ เพราะว่าแต่ถ้าในความไม่เชื่อแล้วไปลบหลู่สิ่งต่างๆ วันหนึ่งไปลบหลู่คุณใส่มนต์ดำหรือของอาถรรพ์ที่มันมีอยู่จริงรจะสวยได้ครับ อาจารย์เขาเลยตัดเจ้าตาญ่างมาครับแล้วบอกให้ผู้ชายคนเนี้ยนั่งลง แล้วยื่นมือมา จากนั้นก็หมดสายสินออกครับ แล้วก็ให้ถือตะง่างเอาไว้ แล้วก็บอกว่าเดี๋ยวก็ได้เจออะไรดีๆเองไม่นานครับ ผู้ชายคนนั้นร้องโหยหวนออกมาเลยเพราะเขาบอกว่าเขาเห็นผู้ชายตาแดงคนหนึ่งครับยืนอยู่ใกล้ๆครับ จากนั้นน่ะ ผู้ชายคนนั้นนะครับกระโดดขึ้นมาเหยียบบ่าเขา แล้วก็ก้มหน้ามาพูดว่าเอากูไปด้วย เอากูไปด้วย เอากูไปด้วยเอระหว่างพูดก็อหน้ามาใกล้ๆครับ ตาก็แดงสลดออกมาเรื่อยๆเลยจนผู้ชายคนนั้นอ่ะบอกยอมแล้วยอมแล้วอาจารย์ยอมแล้วผมยอมแล้ว อาจารย์เขาเลยเอาตางง่ายนนละครับออกจากมือแล้วมาพันสายสีวาว้ที่ฐานของพิราบเหมือนเดิมครับผมก็เลยถามว่าอ้าวแล้วอย่างเงี้ยครับ เราต้องทำไงกันต่อไป อาจารย์ก็บอกว่าทำอะไรไม่ได้จนกว่าสุดท้ายแล้วตางง่ายกับอนเบอร์เนี่ยจะรู้สึกตัวเอง แล้วก็อาถรรพ์ทุกอย่างมันจะคลายลง ทุกวันนี้อยู่ตรงฐานพระพิราบครับแล้วอาจารย์บอกว่าวันหนึ่งยังไงยังไงก็ต้องพาพิราบท่านตัดพยศได้แน่ๆแล้วสุดท้าย สุดท้ายทุกอย่างมันจะดีขึ้น เรื่องราวที่ได้ฟังจากอาจารย์ก็จะประมาณเนี้ยทั้งหมดของเรื่องราวนี้ ผมจะต้องบอกแบบนี้ครับว่าเฮ้ยมันเป็นเนื้อเรื่องราวของความเชื่อในเรื่องของของอาถรรพ์แต่ ผมก็ได้ยินมาเยอะเหมือนกันนะครูตีเรื่องเกี่ยวกับไอ้ง่างอีเปิดที่ มันมีการพิสูจน์กันแบบต่อหน้าต่อตาเลยอะ ครับ อย่างอะอย่างตรงเนี้ย ให้ครูตี เพราะว่าหนึ่งต้องบอกว่าครูตีเป็นคนที่มีองค์ความรู้เกี่ยวกับดีเทล เหล่านี้เยอะมาก ผมจะบอกนี้ว่าครูตีใช่ให้ครูตีแชร์ในเรื่องของการทดลองอีง่างไอ้ง่างกับอี เป๋อเนี่ยที่เห็นได้ชัดเลยอเคือเรื่องไหนบ้างฮะผมถ้าพอมีเวลาผมขอพูดนี้ก่อนครับว่าไอ้ง่างเขาเจอครั้งแรกอะสาเหตุที่ไปเจอคือมันมีการที่มันมีเท่าที่มีบันทึกไว้นะครับ เก่ากว่านั้นอะผมไม่ทราบ คือมันมีการพังทลายของกำแพงวัดหนึ่งครับจำชื่อวัดไม่ได้แล้ว แล้วในการพังทลายนะ ใต้ล่างเขาเจอรูปปั้นแปลกๆ ที่ตาแดงๆอยู่จำนวนเยอะมากอืม คราวนี้เราจะรู้เอออย่างนี้ครับ ในเจดีต่างๆ เวลาเขาสร้างเจดีขึ้นมาเขาจะมีการบรรจุพระเอาไว้ครับวันหนึ่งเจดีแตกปุ๊บพระข้างในก็จะปรากฏตัวออกมา เหมือนกับพระสมเด็จที่ไปฝังไว้ตามเจดีพอเจดีแตกพระสมเด็จหลุดออกมา ราคาซื้อขายกันก็เป็นแสนเป็นล้านนะครับ จนถึงหลักหลักสิบล้านเลยวันนี้สาเหตุที่เขาฝังไว้ในเจดีเพราะว่าเพื่อสืบต่อ อายุพระพุทธศาสนาครับ ครับ คำนี้หมายความว่าเช่นวันเนี้ยคุณวีไปทำบุญสร้างเจดีย์แล้วก็มีการสร้างพานแล้วไปประดิษฐ์อ่าแล้วไปใส่ในเจดีย์อีกสองร้อยปีข้างหน้า พอเจดีย์เนี้ยล่มสลายพาข้างในออกมาข้างนอก คนที่ห่างหายจากวัด อย่างน้อยเขาเข้าไปเอาพระอาจจะดึงเขากลับมาสู่วัดนั้นก็ได้ นั่นคือกุศโลบายที่ออกขึ้นมา แต่ไอ้ง่างที่ไปฝังอยู่ใต้กำแพงวัดนะครับ มีการสืบค้นกันเขาเชื่อว่าน่าจะเป็นการทำเป็นตัวแทนของพวกเนรถีหรือคนที่เอ่อประมาณต้องการจ้องทำลายศาสนาเขาก็เลยทำเป็นตัวแทนผู้นั้นเอาไว้ ดังนั้น ตรงนี้ครับมันจึงมีความเป็นอาถรรพ์เต็มๆเพราะหันหลังให้ศาสนาตั้งแต่ต้น อืเมื่อเป็นอย่างนั้นปุ๊บคนก็เอาไปบูชาแล้วก็ได้ผลจริงเพราะเนื่องจาก ไห้ไม่นั่งกับอีเปิดจะถ้าเราจัดอยู่ในสายเครื่องรางจะอยู่ในสายดำสายพายครับ คือเขาช่วยจริง แต่ต้องมีสิ่งตอบแทน ถ้าวันหนึ่งเราให้สิ่งตอบแทนเขาไม่ได้เขาก็ทำลายเราดังนั้นจึงอันตรายมาก แต่คราวนี้ครับในการทดลองงั่งกับอีเปิดต้องบอกนี้ว่า บางท่านอาจจะบอกว่าไม่เป็นไรฉันไม่กลัวอาถรรพ์ฉันจะเอามาบูชาต้องแจ้งอย่างนี้ครับไอ้งานกอีเปิดของปลอมเกลื่อนตลาดเลยนะครับ เยอะมากปลอมแบบเยอะสุดๆ ถ้าเกิดเราลองคิดดูครับไอ้งานของแท้ที่ปรากฏออกมานั่นนะอายุหลักร้อยปีนะครับรบต้องดูมวลสารให้เป็น แล้วก็ดูลักษณะให้ได้ ว่าของอายุเป็นร้อยปีอะลักษณะเป็นยังไงถ้าไปซื้อเป็นทองเหลืองธรรมดาที่วางขายอยู่อันั้นของปลอมครับ ไม่มีอาถรรพ์ใดๆอยู่เลย อืมต่อให้เช่ามาก็ค่อนข้างจะเสียเงินคราวนี้มันมีการทดลองหลายการทดลองครับ ครับ ในการทดลองที่ผมพอจะทราบมา พอจะอ่านเจอก็จะเป็นแนวที่ว่าขอครับ ขอให้งานสำเร็จแล้วเดี๋ยวจะถวายเลือดปรากฏว่ามันเป็นงานที่ไม่น่าจะสามารถเป็นไปได้ครับ ครับ ปรากฏว่ามันเป็นไปได้จริงเขาก็ถวายเลือดตามจริง ๆ แต่สุดท้ายนะครับ การทดลองนั้นน่ะ ไม่สามารถมีคนอื่นทดลองต่อได้ เพราะคนที่ทดลองเขาบอกว่า เขาเจอผู้ชายตาแดงนะ ตามเขาอยู่หลายวันมาก เออ เพราะว่าเมื่อได้ริมรถเลือดตอนนั้นไปครับคุณวีวันนี้สามถ้วย วันรุ่งขึ้นก็ประมาณว่า จะให้ช่วยอะไรอีก แต่ขอเลือดเพิ่มครับ แล้วมันก็จะเป็น เพิ่มเพิ่มเพิ่มเพิ่มเพิ่มเพิ่มไปแบบไม่มีที่สิ้นสุด ไปเรื่อยๆเลยทีนี้ ไปเรื่อยๆครับแล้วสุดท้ายแล้วก็ต่อจากเลือดที่เป็นสจากสิ่งที่ตายแล้ว อืม ตามตำนานก็จะเริ่มขอของที่ยังมีชีวิตครับจนสุดท้ายแล้ว ที่หนักที่สุดก็คือเอาชีวิตไอ้คนที่ไปทำมา ไปบนบานขอหรือไม่ก็ครอบครัว ประมาณนั้นนะครับดังนั้นขอแบบนี้ไม่ยุ่งกับมันดีที่สุดครับเห็นผลเร็วนะครับ แต่อาถรรพ์เนี้ยก็แรงจริง อืม ไม่ควรไปยุ่งคุณดีกำลังจะแชร์ให้เราฟังแบบนี้ครับว่า สิ่งสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ไม่น่าเข้าไปแลกเข้าไปยุ่งเลย เพราะว่า ในโอกวาระหรือช่วงแรกๆที่เราขอแล้วเราได้เนี่ย เขาก็อาจจะขอของที่มันไกลเนื้อไกลตัวเราซึ่งเป็นผู้ขอนี่แหละ อย่างเช่นขอเลือดหมูสักสองถ้วยแต่เรื่อยเรื่อยไปการขอนี้นั้นจะยิ่งมากขึ้น และใกล้เนื้อใกล้ตัวเรามากยิ่งยิ่งขึ้นไปถูกไัมเพราะเพราะตัวเราเองก็เหมือนกันครับครับ มีตัวไอ้ง่างเขามีความโลภคนขอก็มีความโลภคุณมีเชื่อไหมวันนี้ขอไหว้ถูกหวยสองตัวเมื่อได้จริงปุ๊บ งวดต่อไปจะบอกว่าขอถูกหวยสามตัวได้ไหมพองวดต่อไปได้เสร็จปุ๊บก็จะบอกขอรางวัลที่ใหญ่ขึ้น อืมันก็จะเป็นอย่างนี้ เขาก็จะขอของตอบแทนที่มากขึ้นเหมือนกัน อืสุดท้ายมันเมื่อความโลภของคนขอไม่สิ้นสุดไอ้ง่องกับอีเปิดก็ยิ้มเลยครับ เพราะว่าสุดท้ายแล้วเขาก็จะขอของตอบแทนที่มันหนักขึ้นเหมือนกัน อืดังนั้นไม่ควรยุ่งดีที่สุดครับ ครับ บางคนบอกว่าเอาอยู่เอาอยู่ ไม่จริงหรอกครับ คนเรามันจะมีช่วงเวลา ที่สุดท้ายแล้วดวงเราตก หรือเป็นวันที่เราซวยจริงๆไม่ต้องบอกว่าจิตเราอ่ะ มันตก พอมันตกปุ๊บของพวกนี้ยังไงเขาต้องการเอาชนะเราอยู่แล้ว อืเราคิดง่ายๆครับ ระหว่างเลือดหมูเป็นถ้วย กับเลือดคนสดๆเขาจะเลือกอะไรเขาเลือกเลือดคนอยู่แล้วนะฮะถูกต้องครับ ดังนั้นมันจึงเป็นอะไรที่ผมไม่ยุ่งเลยอืม ประมาณนี้นะฮะก็อย่างที่ผมบอกไปตั้งแต่ต้นรายการตั้งแต่ต้นเรื่องที่คุยกับครูตีเลยว่า ใคร อยากได้ความรู้เพิ่มเติมนะฮะเกี่ยวกับของอาถรรพ์เกี่ยวกับประวัติต่างๆ เรื่องราวต่างๆที่เราใคร่รู้นะฮะเกี่ยวกับเรื่องที่เราเนี่ยอาจจะไม่มีโอกาสไปสอหารายละเอียดอะเราลองไปติดตามในช่องครูตีมีเรื่องเล่าได้ สิ่งเหล่านี้บรรจุอยู่ในช่องนั้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว